สำหรับหัวข้อนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของการสร้างจุดเชื่อมโยงหรือว่าไฮเปอร์ลิงก์ซึ่งจุดเชื่อมโยงนี้ก็คือ พื้นที่ของข้อความหรือวัตถุนะครับ เมื่อเราคลิกแล้วก็จะเชื่อมโยงไปยังตำแหน่งต่างๆ ที่เราต้องการนะครับ ซึ่งสามารถที่จะสร้างได้ 4 แบบด้วยกัน แบบแรกนะครับก็จะเป็นการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อมูลหรือว่าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราต้องการ นะครับแบบที่2ก็คือเป็นการสร้างการเชื่อมโยงภายในงานนำเสนอของเราเองนะครับ ว่าเราจะให้ตัววัตถุเชื่อมโยงไปยังสไลด์ไหนนะครับ ได้ตามที่เราต้องการอ่าอีกแบบหนึ่งนะครับแบบที่3ก็คือ การเชื่อมโยงไปยังไฟล์นำเสนอ แล้วก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับ แล้วก็แบบสุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงเพื่อส่งไปยังอีเมลนะครับ โดยตัวนี้จะ เปิดโปรแกรม Outlook ขึ้นมานะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการนะครับว่า เราจะสร้างการเชื่อมโยงยังไง เดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดู 2 แบบนะครับ ก็คือเป็นการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ข้างนอก แล้วก็เชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่เราต้องการนะครับ ซึ่งคิดว่า 2 แบบนี้เราใช้กันมากที่สุดนะครับส่วนอีก 2 แบบก็สามารถดูได้ในหัวข้อ ถัดไปนะครับรายละเอียดว่าสามารถทำได้ยังไง เดี๋ยวจะยกตัวอย่างการเชื่อมโยงไปยังแหล่งเชื่อมโยงภายนอกนะครับโดยการคลิกผ่านตัวข้อความนะครับ เริ่มต้นก็คือให้เราทำการไฮไลท์ข้อความที่เราต้องการจะสร้างเป็นลิงก์นะครับ จากนั้นไปคลิกที่เมนู insert เมนู insert นะครับ insert จากนั้นคลิกตรง hyperlink ตรงนี้นะครับ hyperlink ก็คลิกก็จะขึ้นหน้าต่าง insert hyperlink เข้ามานะครับ ก็คือเราจะเลือกใช้วิธีการโดย การคลิกลิงก์ไปยังเว็บเพจนะครับ ก็คือคลิก เลือกอันนี้นะครับ ส่วน address ตรงนี้นะครับ ก็ให้เราทำการพิมพ์ URL นะครับ พิมพ์ URL เสร็จแล้วคลิก โอเคนะครับ สังเกตดูนะครับตัวข้อความของเราก็จะมีไฮไลท์ขีดเส้นใต้เพิ่มเข้ามา อันนี้เป็นแบบวิธีแรกนะครับ ก็คือคลิกเพื่อเชื่อมโยงไปยังแหล่งภายนอกอโดยเรายกตัวอย่างในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ด้านนอกอมาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นการเชื่อมโยงไปยังสไลด์ที่เราต้องการ สมมุติเดี๋ยวเราจะเชื่อมโยง หัวข้อหัวข้อนี้แล้วกันนะครับ การจัดการสไลด์ การจัดการสไลด์ของเราก็จะอยู่ในสไลด์ที่ 7 นะครับ ก็ให้เราทำการคลิกการจัดการการจัดการสไลด์นะครับทีนี้เราจะไม่คลิก insert link ผ่านตัวปุ่มข้างด้านบนแล้ว เราสามารถที่จะ คลิกเมาส์ปุ่มขวาก็ได้เช่นกันนะครับ ก็คลิกขวา จากนั้นก็เลือก Hyperlink นะครับ ก็จะขึ้นหน้าต่าง Insert Hyperlink เช่นเดียวกัน ทีนี้เรามาคลิกเลือกตรง Place in this document นะครับ ก็คลิกเข้าไป สังเกตนะครับตรงนี้ ก็ให้เราทำการเลือกสไลด์นะครับ ตรงนี้ที่เราต้องการตะกี้อยู่ที่สไลด์ที่ 7 แล้วก็คลิกเลือกสไลด์ที่7ด้านขวาตรงนี้นะครับ ก็จะเป็นสไลด์พรีวิวก็คือจะเป็นตัวอย่างสไลด์ที่เราจะลิงก์ไปนะครับคลิกเสร็จแล้วก็คลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการสร้างลิงก์ อหลังจากที่เราสร้างลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับ เราสามารถที่จะทดลองเพื่อดูการเชื่อมโยงได้นะครับ โดยการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับที่วัตถุ จากนั้นคลิกเลือก Open Link นะครับ Open Link ตรงนี้ คลิกขวา Open Link สังเกตดูนะครับก็คือตัวลิงก์ของเราก็จะเชื่อมโยงไปยังสไลด์ ที่เราได้ทำการลิงก์เอาไว้ก็คือสไลด์ตรงนี้ ทดลองทดสอบลิงก์ไปยังด้านนอกนะครับ ก็เช่นกันนะครับ คลิกมอปุ่มขวา จากนั้นก็กด Open Hyperlink เหมือนกันนะครับ อ่าก็จะขึ้นเว็บไซต์ขึ้นมา อ่าสามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องได้ตรงนี้ ในกรณีที่เราต้องการลบการเชื่อมโยงก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือคลิกเลือกที่วัตถุของเราที่ได้สร้างลิงก์เอาไว้นะครับ จากนั้นก็กด remove นะครับกด remove hyperlink ออกไป อันนี่ก็เป็นตัวอย่างาการสร้างการเชื่อมโยงนะครับก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการเอาตัวงานนำเสนอของเราไปพรีเซนต์ได้นะครับ